จะมาแชร์ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเหมือนกัน แล้วก็คือต่อให้เราเรียนคอร์สแพงขนาดไหน ถ้าเกิดว่าเราไม่กลับมาฝึกเอง เราไม่จริงจังกับการฝึกสิ่งที่เราลองแล้วมันเวิร์กกับตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เราเข้าใจบริบทของภาษามากขึ้น และทำให้การใช้ภาษาของเราอะ่ะเป็นธรรมชาติมากขึ้น วัสดีค่ะทุกคนวันนี้วานนะคะ ก็ถ้าเกิดใครเพิ่งมารู้จักกันครั้งแรกเนาะก็ชื่อวานะคะ ตอนนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ travel lifestyle แล้วก็เทคนิคในการพัฒนาตัวเองต่างๆนะคะ วันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองยังไงนะคะ ภาษาเราก็ทั้งเรียนแล้วก็ทั้งฝึกเองนะคะ มีเรียนพิเศษ มีไปเรียนที่ต่างประเทศ พอเวลาผ่านไปอะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าไอ้พวก tools ต่างๆ ที่ช่วยให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษ หลายๆอย่างอะเราสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ต้องมีเสียงเงินเรียนเนาะคือต่อให้เราเรียนคอร์สแพงขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราไม่กลับมาฝึกเอง เราไม่จริงจังกับการฝึก เราไม่พยายามที่จะแบบทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราอะคอร์สที่เรียนพวกนั้นอะก็อาจจะไม่ประโยชน์เลยนะคะ ลองฟังเทคนิคที่เราใช้ว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราอะคือเราเป็นคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเรียนภาษาอังกฤษมาในโรงเรียนไทยเนาะแล้วก็เพิ่งมาเรียนมา มหาลัยเนี่ยเป็นหลักสูตรอินเตอร์ซึ่งมันจะต้องมีการใช้ทักษะแบบทุกอย่างเลยฟังพูดอ่านเขียน แต่ว่าตอนที่เรียนโรงเรียนไทยอ่ะมันจะเน้นไปที่อ่านกับเขียน แกรมมานี่คืออาจารย์นิ้นมากๆโห turning point สำคัญคือมันเป็นตอนที่เราสอบเข้ามหาลัย มันจะต้องมีการแบบ สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์เนาะ แล้วก็มีการเขียนเอเซการฝึกวิเคราะห์ การฟังข่าวอะไรเงี้ย มันเลยเป็นจุดที่ทำให้เราอะกลับมาฝึกการฟังพูดมากขึ้นนะคะ เราก็จะมาแนะนำเป็นภาพรวมๆแล้วกันเนาะ ว่าถ้าเกิดอยากฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเนี่ย จะมีเทคนิคหรือว่า tools อะไรบ้างนะคะ ก็จะมาแชร์ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเหมือนตอนนี้เราก็ไม่ได้ว่าพูดได้ perfect นต์แต่ว่ารู้สึกว่าเออ มันก็ดีขึ้นอะมันทำให้ สิ่งที่เราลองแล้วมันเวิร์กกับตัวเองนะก็คือพยายามสร้างบรรยากาศของเราอะให้มันเอื้อต่อ การที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษช็อตโน้ตจด to do list ต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะอาจจะเปลี่ยนเมนูภาษาในคอมพิวเตอร์ของเรา หรือว่าเปลี่ยนเมนูภาษาในโทรศัพท์ของเรานะคะ ให้มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนาะถ้าคนที่เพิ่งเริ่มนะคะ อาจจะพอเดาได้นิดนึงว่าเฮ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะค่อยๆ มีความเคยชินแล้วก็ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราอ่ะมันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างที่ 2 ที่อยากจะเน้นอีกอย่างก็คือ make it fun ทำให้มันสนุกการเอาคอนเทนต์ที่มันเป็น entertainment ที่เราชอบดูอะค่ะ อย่างเช่นเราชอบดูวิดีโอแต่งหน้าใช่ไหมอะเด็กๆผู้หญิงทุกคนสาวๆทุกคนอาจจะชอบดูวิดีโอสอนแต่งหน้า แต่ว่าลองเปลี่ยนจากบล็อกเกอร์คนไทยเป็นบล็อกเกอร์ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเราอะก็จะมีพื้นฐานตรงที่ว่าเฮ้ยเราพอจะเข้าใจคำศัพท์ เรื่องการแต่งหน้าเรื่องเครื่องสำอางมาบ้างแล้ว แต่ว่าเวลาที่เราฟังรีวิวหรือบล็อกเกอร์คนที่เขาเอ่อ English speaker อะค่ะ มันก็จะได้คำศัพท์อื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก แล้วก็จะได้เห็นคาหรือ slang งที่เขาใช้ในชีวิตจริงนะคะ บางคนอาจจะดูหนังดูซีรีส์เป็นภาษาอังกฤษเนาะ อาจจะลอง challenge ตัวเองด้วยการปิดซับไตเติลดูนะคะ รอบที่ 1 อาจจะดูเป็นอาซับไทยก่อน รอบที่ 2 ซับอังกฤษ รอบ 3 ลองไม่เปิดซับเลยแล้วก็ดูวนๆไปนะคะ ก็ซีรีส์ที่เราแบบดูบ่อยมากๆเนาะเราก็จะทำแบบนี้ ตอนเด็ก ๆ ก็จะมีเรียกว่า UBC มั้งที่เขาจะเป็นจานสีแดงอะค่ะ เออ ตอนนั้นอะเราก็ฝึกด้วยการดูภาษาอังกฤษจากช่องของ UBC เขาก็จะมีแบบทั้งการ์ตูนทั้ง HBO อะไรเงี้ยนะคะ ต่อไปการฟังเพลงเนาะ การฟังเพลงเนี่ย ถ้าจะฟังเพื่อเอาสับไปสอบอะอาจจะไม่ตอบโจทย์ แต่ถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจบริบทของภาษาเออเพลงก็จะช่วยได้มากเลยนะคะ เพราะว่าคือเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีเว้ย แล้วทีนี้เวลาฟังเพลงฝรั่งอะ ถ้าอยากจะร้องให้มันเพราะให้มันเป๊ะเราก็ต้องดูเนื้อเพลงใช่ป่ะ เวลาที่เราดูเนื้อเพลงอ่ะมันก็จะเริ่มค่อย ๆ curious ขึ้นมาว่าเฮ้ยท่อนนี้มันแปลว่าอะไรวะเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะร้องเพลงด้วยอินเนอร์ที่เราเข้าใจเนื้อเพลงเออสิ่งเนี้ยมันก็ทำให้เราค่อย ๆซึมซับภาษาอังกฤษมาว่า คำภาษาอังกฤษหลาย ๆคำที่มันมีความหมายเดียวกัน แต่มันเป็นคนละคำกัน มันสามารถใช้ได้ในหลาย ๆบริบทนะ อันนี้พูดสำหรับในสถานการณ์ที่เราต้องการที่จะพูดสุภาพ อันนี้ต้องการที่จะพูดกับ เพื่อน อันนี้ต้องการที่จะอะไรอย่างเงี้ย คือจะทำให้เราเข้าใจบริบทของภาษามากขึ้นและทำให้การใช้ภาษาของเราอะ่ะเป็นธรรมชาติมากขึ้นอื หรือว่าเวลาที่เราว่างๆ อาจจะเป็นตอนที่ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าอาบน้ำเราอาจจะชอบเปิดพวกพอดแคสต์มันจะเป็นพวกเเหมือนวิทยุภาษาอังกฤษอะคะ่ะที่อาจจะเป็นช่องข่าวตอนเช้าเช้าใช่ไหมตื่นมาอาบน้ำอาจจะฟังข่าวตอนที่เราอาบน้ำก็เปิดพอดแคสต์ไปเลยเดี๋ยวเราอาจจะทำวิดีโอแยกออกมาเลยนะว่าพอดแคสต์ที่เราชอบฟังแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่อาจจะแบบไม่รู้จะฟังพอดแคสต์อะไรดี หรือว่าอยากหาพอดแคสต์ที่ฝึกภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวอาจจะทำเป็นอีกวิดีโอแยกนะคะ ก็นั่นแหละพอดแคสต์มันก็มีหลายอันเว้ยทุกคนมันไม่ได้มีแค่อันที่มีสาระอย่างเดียวอันที่เป็นเกี่ยวกับแบบคุยกันเรื่องเพลง คุยกันเรื่องการเมืองคุยกันเรื่องหนังคุยกันเรื่องเทคนิคการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็คือพอดแคสต์มีหลายแบบมากให้ทุกคนได้เลือกฟังนะคะ ทำไมเราถึงบอกว่าให้ลองใช้เวลาแกลบสั้น ๆในแต่ละวัน ฝึกฟังพอดแคสต์ดูเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยความตั้งใจมากอะก็คือทุกคนแค่เปิดแล้วก็ฟังให้มันผ่านหูไปตอนแรกๆมันอาจจะไม่เข้าใจ เป็นเรื่องปกตินะคะ แต่ว่า พอ ฟังไปเรื่อยๆ มันก็จะค่อยๆซึมซาบเว้ยเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กทารกอะแล้วเราแบบก็ยังไม่เข้าใจภาษาไทย แต่ว่าเราเข้าใจจากที่คนรอบข้างเขาพูดกัน ตอนนั้นเราอาจจะยังพูดไม่เป็น แต่เราฟังก่อนไงเวลาที่ว่างๆอ่ะก็เปิดไปเลย เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไป อาจจะ เริ่มเข้าใจตอนที่แบบฟังไปสักสองสามรอบเฮ้ยศัพท์อันนี้ฉันได้ยินบ่อยจากข่าวเนี้ย แสดงว่ามันต้องมีความหมายประมาณนี้ประมาณนี้แน่เลย ทุกคนก็จะค่อยๆซึมซับไปโดยอัตโนมัตินะคะ หรือว่ามันจะมีบทความภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า short reads หรือว่าเราสามารถอ่านได้เป็นบทความสั้นๆอย่างเงี้ยก็อ่านไปช่วงที่ว่างๆหรือว่าช่วงที่เราเดินทางไปทำงานเดินทางไปเรียนตอนเช้าอะค่ะก็สิ่งเหล่านี้ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปวันละ5นาที10 นาทีก็ได้มันไม่ได้เดือดร้อนหรือว่ามันไม่ได้แบบ ลำบากไม่ถึงขั้นต้องฟอร์สตัวเองขนาดนั้นนะคะก็ฝึกฟังแล้วอย่าลืม practice วิธีการพูดวิธีการสื่อสารดูนะคะ การที่เรารับ input รับข้อมูลต่างๆ เข้ามา เราก็ต้อง test ตัวเองด้วยว่า เฮ้ยเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่า เข้าใจวิธีการใช้ภาษา เข้าใจ word choice การเลือกใช้คำ เข้าใจสำนวนที่เขาใช้พูดจริงๆ หรือเปล่านะคะ หลาย ๆ คำอาจจะมีความหมายเดียวกันอย่างเงี้ย คือมันก็ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไป ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆก็เหมือนกัน เออ คำที่มีความหมายเดียวกันอะอาจจะถูกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็ได้ ทีนี้อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า อ้าวพี่คะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันต้องเอาไปใช้ตอนไหน คือสิ่งนี้ต้องใช้เวลาเนาะในการซึมซับในการเรียนรู้ในการที่จะแบบมีความคุ้นชินกับมันอะนะโอเคต่อไปเป็นทักษะการอ่านเมื่อเราฝึกฟังแล้วนะคะ เราฝึกพูดไปแล้วใช่ไหม ต่อไปเป็นเทคนิคการอ่าน การอ่าน หนังสืออ่านเล่นในหัวข้อที่เราสนใจอะค่ะ ก็จะช่วยได้มากเลย ถ้าเพื่อนๆอยากลองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษตอนนี้ก็จะมีหลายๆรีซอสนะคะ ให้ได้ไปเลือกอ่านกันอาจจะเป็นในรูปแบบของอีบุ๊กหรืออาจจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษบางอันแพงใช่ไหมคะ ก็ลองเข้าไปหาดูในกลุ่ม Facebook ที่เขาส่งต่อหนังสือมือสองกันอะทำไมต้องเริ่มจากหัวข้อที่เราสนใจเนาะตอนแรกอะถ้าเราเริ่มมาอ่านสิ่งที่โอ้เข้าใจยากมากๆอ่าน บทความวิชาการอ่านงานวิจัยอย่างเงี้ย อาจจะท้อได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ กระโดดข้ามขั้นมากเกินไป เราก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้ลองอ่านหัวข้อที่สนใจก่อน เคยอ่านหนังสือภาษาไทยที่เราสนใจอะ่ะ มันอาจจะมีทับศัพท์หรืออาจจะมีคำในวงเล็บที่เป็นภาษาอังกฤษอะ่ะคำเหล่านั้นอะ่ะอาจจะมาอยู่ในหนังสือภาษาอังกฤษตีมเดียวกันที่เราจะอ่านก็ได้ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เคยอ่านมาก่อน เฮ้ย ฉันพอจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มาบ้าง เออ อ่านต่อดีกว่า สนุกดี โดยรวมก็คือถ้าอยากฝึกการอ่านนะคะ ให้ฝึกจากสิ่งที่เราพอจะมีคลังคำศัพท์อยู่แล้วบ้าง สิ่งที่เราชอบ มันจะทำให้เรา enjoy แล้วก็รู้สึกว่าการอ่าน านภาษาอังกฤษอะมันไม่ทัฟหรือมันไม่ลำบากกับเรามากจนเราท้อไม่อยากทำนะคะ การอ่านอะมันจะทำให้เราค่อยๆสะสมคลังคำศัพท์ ซึ่งมันจะช่วยอย่างมากเลยสำหรับทักษะการเขียน ที่จะแชร์ต่อไปนะคะทำให้เรามีเทคนิคแพรวๆมากยิ่งขึ้น ทำให้เราเขียนได้เหมือนกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นนะคะ เรื่องศัพท์เนี่ยมีวิธีท่องหลายแบบ ก็ไม่ว่าจะเป็นการจำเอาก็ได้ หรือว่าถ้าบางคนจะต้องใช้สอบจริง ๆ อย่างเช่นการอสอบเข้ามหาลัย การสอบ TOEFL IELTS GRE GMAT ต่าง ๆนะคะจำในรูปแบบของ flashcard เพราะว่าคำศัพท์พวกนี้บางคำมันก็อาจจะไม่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะ เออ มันอาจจะท่องแบบจริงจัง ก็จะมีในรูปแบบของ flashcard นะคะ flashcard ก็คือการ์ดที่เราเขียน คำศัพท์แล้วก็เขียนความหมายของมันด้านหลัง เวลาอ่านเนาะก็เหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยศัพท์นี้ท่องมาก่อนความหมายคำความหมายคำความหมายอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บ อ่ะ ลอง ถ้าถามหนึ่งคำอ่ะคุณจะตอบได้ไหมว่าความหมายคืออะไรเนาะซึ่งเครื่องมือในการจำคำศัพท์อะค่ะก็มีทั้งแฟลชการ์ดที่มันเป็นการ์ด กระดาษเลยหรือว่าแฟลชการ์ดที่เราสามารถสร้างเองได้ในพวกแอปในมือถือ ขึ้นชื่อว่าการเขียนไม่ว่าในภาษาอะไรก็ตาม ถือเป็นเทคนิคแบบขั้นสุดของการเรียนภาษานั้นๆ นะคะ ถ้าอยากเขียนให้ได้ดีอ่ะเราจะต้องแม่นใน3สกิลก่อนหน้านี้ ก็คือฟังพูดอ่าน 3 อย่างนี้ต้องแน่น เพื่อที่เราจะรวบรวมเทคนิคทั้งหมด ความเป็นธรรมชาติของภาษาทั้งหมดคำศัพท์ เราจะต้องแน่นว่าศัพท์นี้ใช้ในบริบทแบบนี้ รูปประโยคแบบนี้ใช้ในบริบทแบบนี้ เพื่อที่จะทำให้การเขียนของเราอ่ะ มันเป๊ะมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะคะการเขียนน่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการที่เราแบบจัดระเบียบความคิดในหัว ดังนั้นน่ะถ้าเกิดเราเป็นคนที่จัดระเบียบความคิดในหัวได้ ไม่ค่อยดีการเขียนของเราก็ ถ้าเกิดเราลองเขียนแล้วคนอื่นอ่านอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแกมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะลองลำดับใหม่ดีไหมนั่นแหละมันก็คือมาจากการเรียบเรียงความคิดในหัวของเราการเรียบเรียงความคิดอะ่ะมันก็สามารถ สุด ได้จาก 3 ทักษะเหล่านั้น เช่นกัน โดยเฉพาะการอ่านนะคะเวลาเขียนสั้นๆเนี่ยยากกว่าเขียนยาวๆนะคะตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยมันจะมีหลายๆ วิชาที่เราจะต้องสอบเขียนแทบจะทุกวิชาเลยในในรัศาสตร์อินเตอร์ที่เราเรียนเนาะสอบเขียนมันเลยทุกคน บางวิชาเขียนเป็น12หน้า6หน้าอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเวลาเจอข้อสอบที่แบบว่า กำหนดจำนวนของคำอย่างเงี้ยยิ่งเขียนให้สั้นเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งยากนะเราจะต้องเรียบเรียงสิ่งที่สำคัญจริงๆเขียนยังไงให้คนเข้าใจใน 200คำเขียนยังไงให้คนเข้าใจใน 500คำอย่างเงี้ย ค่ะเออยิ่งเขียนสั้นอะมันยิ่งยากดังนั้นน่ะแต่ยังไงก็ตามถึงมันจะยากนะคะ เราก็ควรจะฝึกเอาไว้ เพราะว่าโอกาสต่างๆ อย่างเช่นการสอบทุน การสอบไปต่างประเทศจะใช้การเขียนเป็นหลักเนาะหรือแม้แต่การสอบเข้าปริญญาโทเองเนี่ยเขาจะมีการเขียน statement of purpose การเขียน SOP นะคะก็เหมือนเป็นการแบบรวมสตอรี่ทั้งหมดว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้นะ เรา มีความฝันแบบนี้ เราอยากจะเข้าเรียนหลักสูตรเนี้ย เราคอนทริบิวอะไรให้กับมหาลัยได้บ้าง แล้วก็จบแล้วจะไปทำอะไรต่อ ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะกำหนดเป็นการเขียนเอเซ่สั้นๆ นะคะสิ่งนี้ก็จะชาร์เลนจ์มาก ๆ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนาะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เราเรียบเรียงความคิดเนี่ยสกัดออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารกับเขาอะให้คณะกรรมการเขาเห็นว่าเราเป็นแคนดิเดตที่น่าสนใจอะ คุณจะเขียนยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะว่าก็รวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่เคยลองใช้มาทั้งหมดในการทำให้ตัวเองเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะ อาจจะไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดก็ได้ แต่ลองเลือกเทคนิคที่คิดว่าเฮ้ยน่าลอง ทุกคนก็ลองไปปรับใช้ดูในแนวทางที่ตัวเองชอบเนาะต้องมีความต่อเนื่องในการฝึกภาษาอังกฤษ ใครเคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้ว เคยไปเรียนต่างประเทศมาแล้ว หรือว่าเคยเรียนจบคอร์สนั้นคอร์สนี้มา ทุกคนคะถ้าเกิดไม่ใช้มันก็จะลืมนะคะ เงินที่เราเสียไปหรือโอกาสดีๆ ที่เราเคยได้ทำมา มันก็จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าเกิดเราไม่ฝึกเพิ่มเติมนะคะ การที่คุณได้ภาษาอังกฤษอะไม่ได้แปลว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นนะแต่ว่าแปลว่าคุณนะมีเครื่องมือในการสื่อสารที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสในชีวิตให้ตัวเองนะคะ เราก็ใช้ภาษาอังกฤษนี่แหละ ในการสอบชิงทุนไปประชุมไปสัมมนาไปทำกิจกรรมระดับนานาชาติต่างๆเนาะก็สุ ุดท้ายแล้วเราก็พบคนที่ พูดสำเนียงไม่เป๊ะแต่ว่าคนหลายๆ คนยอมรับ เพราะว่าเขามีคอนเทนต์ มีแมสเซจมีความตั้งใจที่จะสื่อสารออกไปเว้ยแต่ว่าภาษาอังกฤษอะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้แมสเซจของเราอะคนฟังเขาเก็ตมากยิ่งขึ้น2ออย่างนี้ต้องมีควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยฉันตั้งใจฝึก สำเนียงเนี่ยต้องได้แบบอังกฤษเป๊ะเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดกันตรงๆ มันก็ถ้าได้มันก็ดีนะคะ แต่ถ้าไม่ได้ก็ยึดคอนเทนต์แล้วก็ยึดเบสิกพื้นฐานเนี่ยเอาแบบสื่อสารกันให้เข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะ โอเค นั่นแหละค่ะ ก็จบไปแล้วสำหรับคอนเทนต์มีสาระในวันนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ ยังไงก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะ ว่าอาจจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษ พาทุกคนไปเที่ยวในที่ต่างๆไลฟ์สไตล์ของเราเอง แล้วเออ นั่นแหละ อย่าลืมติดตามกันนะคะ บ๊าย บาย